这里就是您的酒店了，我们到了，我们准时到了八点钟，请问我能问您一个问题吗？当然了，请问吧，我听着呢。游览的时候，想要租车服务吗？好主意，这项服务要花多少钱呢？ สำหรับบทเรียนที่ 2 ตอนที่ 3 นี้ยังเป็นการสนทนาต่อเนื่องระหว่างนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสกับคนขับรถแท็กซี่ ซึ่งพานักท่องเที่ยวมาถึงโรงแรมปาตองรีสอร์ทคนขับรถแท็กซี่บอกนักท่องเที่ยวว่าได้มาถึงโรงแรมแล้ว นักท่องเที่ยวพูดชมว่ามาถึงตรงเวลาที่คาดการไว้ คนขับรถแท็กซี่ขอถามนักท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวบอกให้ถามได้ คนขับรถแท็กซี่ถามว่า นักท่องเที่ยวต้องการเช่ารถเพื่อนำเที่ยวสถานที่ต่าง ๆ หรือไม่ นักท่องเที่ยวตอบว่าต้องการ และถามว่าคิดค่าบริการเท่าไหร่ สำหรับประโยค这里就是您的酒店了我们到了แปลว่าถึงโรงแรมของคุณแล้วครับ พวกเรามาถึงแล้ว คำว่า这里แปลว่าที่นี่ คำว่า就是แปลว่า ก็คือ หรือก็เป็น คำว่า你แปลว่าคุณหรือท่าน คำว่า的แปลว่า ของ ในกรณีจะเท่ากับของคุณหรือของท่าน คำว่า酒店แปลว่าโรงแรม คำว่า了แปลว่าแล้ว คำว่า我们แปลว่าพวกเรา คำว่า 到了แปลว่า ถึงแล้ว สำหรับประโยค我们准时到了八点钟แปลว่าพวกเราถึงตรงตามเวลาที่คาดไว้พอดีคำว่า我们แปลว่าพวกเราคำว่า准时แปลว่าตรงเวลาคำว่า到了แปลว่าถึงแล้ว เลขแปดอ่านเป็นภาษาจีนว่าป้า คำว่าเปลียนช่วงแปลว่าโมงหากไม่มีสถานการณ์ระบุอาจจะเป็น 8 โมงเช้าหรือ 2 ทุ่มก็ได้ ในกรณีนี้สถานการณ์บอกว่าเป็น 2 ทุ่ม สำหรับประโยค请问我能问您一个问题吗แปลว่า ผมขอถามอะไรหน่อยนะครับ คำว่า请问แปลว่าขอเรียนถามหรือขอถาม คำว่า我แปลว่าฉัน คำว่า能แปลว่าสามารถหรือได้ เป็นเชิงอนุญาตให้ทำ คำว่า问แปลว่าถาม คำว่าหนีแปลว่าคุณหรือท่าน คำว่าหนีเกิแปลว่าหนึ่งและคำลักษณะนาม คำว่าหวนทีแปลว่าตั้งคำถามหรือตั้งปัญหาคำว่ามาแปลว่าไหมสำหรับประโยค当然了请问吧我听着呢แปลว่า แน่นอนครับ ว่ายังไงครับ สำนวน当然了แปลว่าแน่นอนอยู่แล้วสำนวน请问吧แปลว่าขอให้ถามหรือขอเชิญถามได้เลยคำว่า我แปลว่าฉันคำว่า听着แปลว่ากำลังฟังคำว่า เนาะเป็นคำเสริมแสดงความหมายย้ำว่ากำลังทำหรืออาจจะเป็นการย้อนถามก็ได้ สำหรับประโยค您在本地旅游的时候想要租车服务吗แปลว่าคุณต้องการใช้บริการรถส่วนตัวสำหรับการเที่ยวที่ต่างๆไหม คำว่าหนีแปลว่าคุณหรือท่าน คำว่า在แปลว่าอยู่ที่ คำว่า本地แปลว่าที่นี้ ที่แห่งนี้ คำว่า旅游แปลว่าท่องเที่ยว คำว่า 的时候แปลว่าเวลาหรือที่เวลาคำว่า想要แปลว่าคิดอยากจะหรือต้องการคำว่า租车แปลว่าเช่ารถคำว่า服务แปลว่าบริการคำว่า吗แปลว่าไหมสำหรับประโยค是的好主意这项服务要花多少钱呢แปลว่าต้องการครับ เป็นความคิดที่ดีมาก ราคาเท่าไหร่是的แปลว่าใช่เลยหรือถูกต้อง ในที่นี้คือต้องการ คำว่า好主意แปลว่าความคิดที่ดี ในภาษาจีนจะวางคำว่าดีไว้หน้าคำนาม คำว่าเจอซึ่งใช้ร่วมกับคำว่าเจียงซึ่งเป็นลักษณะนาม แปลว่า รูปแบบนี้ รายการนี้ คำว่าฟูแปลว่าบริการ คำว่า เหย่าแปลว่าจะต้องหรือต้อง คำว่าว่าแปลว่าใช้จ่ายเงิน คำนี้ปกติจะแปลว่าดอกไม้ คำว่าผู้เฉาแปลว่าเท่าไหร่ มาจากคำสองคำที่แปลว่ามาก และ น้อย คำว่า เฉียน แปลว่า เงิน คำว่า เนาะเป็นตัวแสดงว่าเป็นคำถาม